ครับวันนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวบิน MU 5735ตกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นผ่านมาเป็นเวลาประมาณ 10 วัน จากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อน ที่เราจะต้องรอข้อมูลที่จะออกมาจากตัวกล่องดำซึ่งล่าสุดก็ค้นได้มีการพบกล่องดำแล้วทั้งสองกล่องนะครับก็ก่อนอื่น ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ผู้สูญเสียทั้งหมดในเที่ยวบินเป็นที่ทราบกันดีแล้วครับว่าเที่ยวบินนี้ทั้งหมดคือผู้โดยสาร123คน แล้วก็ลูกเรืออีก 9 คนก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ ตามข้อมูลทางการ ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมา ก็ผมจะสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินนี้คร่าวๆ เพื่อที่จะเราจะดูข้อมูลในเรื่องอื่น ๆกันต่ออีก นิดหน่อยนะครับ แล้วก็หลังจากนี้เราก็ควรจะต้องรอข้อมูลที่ได้จากตัวกล่องดำทั้งสองกล่องนั้น ครับเที่ยวบิน MU 5735เนี่ยขึ้นจากเมืองคุนหมิง สนามบินคุนหมิงเพื่อที่จะไปกวางเจาแต่ว่าในระหว่างทางอันนี้มีความน่าสนใจในอีกเรื่องของเวลาที่วิ่งขึ้นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีความคาดเคลื่อนเรื่องตัวเลขกันอยู่นิดหน่อย ในบางพื้นที่เขาบอกว่าออกตรงเวลาก็คือตามตามตารางบินก็คือเวลา0 เวลาบ่ายโมงสิบนาที หรือได้ดันถอยหลังก็คือบ่ายโมงสิบเอ็ดนาที เป็นเลขตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาที ก็เริ่มมีการเหตุการณ์ที่เกิดมีการสูญเสียความสูง ก็คือในเวลา บ่ายสองยี่สิบสองนาที เครื่องก็ ประสบอุบัติเหตุชนกับพื้นตามข่าวที่เราเห็นก็ มีการพูดถึงตัวเลขที่เป็นตัวเลข 1 1 1บินไปอีก 1 ชั่วโมง 11 นาที แล้วก็ในเวลาที่เกิดเหตุก็คือบ่าย2 22 นาทีก็คือ 2.22 pm อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเกิดขึ้น กับข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของ นักบินก็ทราบเพิ่มเติมกันอยู่แล้วว่ามันในไฟนั้นมีนักบินทั้งหมด 3 คนและตามที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีกัปตันคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีชั่วโมงบินสูงมากก็คือ 30,000 กว่าชั่วโมงบิน แล้วก็น่าจะเป็นครูที่เทรนกับตันอีกคนหนึ่งซึ่งมีชั่วโมงบินประมาณ7,000 ชั่วโมงเทรนเพื่อที่จะเป็นกับตัน นั้นครูการบินก็น่าจะนั่งขวา แล้วก็ตัวกับตันนั่งซ้าย แต่อันนี้ไม่ได้ไม่มีใครคือตัวทางการยังไม่ได้พูดถึงออกมานะครับ รายละเอียดยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่ว่าเท่าที่เท่าที่พยายามหาข้อมูลดูเราก็จะมองเห็นภาพว่าเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอีก นักบินอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นนักบินจะเรียกว่าเป็นนักบิน ที่จะมาฝึกเป็นโคพิลอตก็คือมา observe seat ด้วยมา observe cockpit การทำงานอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าเคสเนี่ยมันค่อนข้างมีมี มีประเด็นให้พูดถึงกันเยอะ แล้วก็ในหลายๆ ที่ก็มีการ พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็จะมองเห็นว่ามีหลาย ๆ อย่างที่ที่ที่เราพูดถึงกันไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมวิเคราะห์พูดถึงไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงช่วงช่วงที่มีการเปลี่ยนความสูงลงมาค่อนข้างชันเป็นแนวดิ่งเหมือน แล้วก็เห็นวิดีโอที่มันเครื่องมันตกลงมาแทบจะเป็นแนวดิ่งเนี่ย บางคนจะพูดว่าเป็นฟรีฟอลเหมือนเครื่องตกลงมา โดยที่ไม่มีการกระทำอะไรเลย ซึ่งอันเนี้ยเรายังสรุปไม่ได้หรอกครับว่าเป็นฟรีฟอลไม่ฟรีฟอล การที่มันจะล่วงลงมา โดยที่ไม่มีการบังคับอะไรเลย ก็อาจจะเป็นไปได้ เป็นเรื่องของเทคนิคอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการบินแล้วทำให้นักบินไม่สามารถที่จะควบคุมเครื่องบินได้เลย แบบนี้ก็มีโอกาส แต่ว่าการที่ไม่ควบคุมเครื่องบินไม่ได้เลย แล้วทำไมถึงมีการ เชิดหัวหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนระดับอัตราการตกของเครื่องบิน มีการเปลี่ยนทำความสูงเพิ่มขึ้นในช่วงจังหวะหนึ่งด้วย อันนี้ถามว่าถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เลย แล้วมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไง มันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดมันมีอะไรหักหรือหรือเสีย เครื่องมันมีการเสียสมดุลเยอะ แล้วในจังหวะนี่มันมีการหักหรือแตกหรือหลุดอะไรเพิ่มเติมมีการเปลี่ยน เรียกว่าอะไรวะอัตราความตัวอัลติจูด ตัวความสูงของของของเที่ยวบินนี้ได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกัน และอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ว่า ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่มาผิดพลาดหรือเปล่า คือข้อมูลจากตัวไฟเรดาร์ 24 ที่เป็น ADSB อาจจะเขาเล็กมาผิดพลาด หรือแปลผลประมวลผลผิดพลาด คือทุกอย่างแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันยังไม่มีความชัดเจน เพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุก ในทุกทุกอย่างที่เราพูดถึง แล้วก็ ไม่อยากให้ปักใจเชื่อว่าหลายๆ คนคิดว่าเป็นนักบินเป็นผู้ เหมือนแบบจงใจฆ่าตัวตาย ยโลดซูยซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็มองว่ามันยังปักใจเชื่อแบบนั้นไม่ได้ เพราะว่ามัน มันยังต้องมีเรื่องอื่น ๆที่นำมาประกอบกัน เพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ มันอาจจะมีมีโอกาสที่เครื่องบินจะมีความผิดปกติ จนกระทั่งคอนโทรลไม่ได้เลย จริงๆก็เป็นไปได้ ถึงแม้ว่า เครื่องบิน Boeing 737-800 ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นรุ่นเป็น 737-800 NG เนี่ย ไม่ใช่ 737 MAX เป็นคนละรุ่นกันคนละซีรีส์กันเพราะฉะนั้นเรื่องของ MCAS ไม่เกี่ยวกันกับ กับกับเคสนี้เลยตัว Boeing 737 800 เนี่ยถือเป็นส่วนของ next generation next generation ก่อนที่จะไปเป็น 737 max ตัว boeing 737 next generation เนี่ย มีด้วยกันทั้งหมด 3 3สเปค ก็คือ 737 700 800 แล้วก็ 900 เป็นตัวความยาวที่ต่างกันของ ของในซีรีส์นี้ความยาวของลำตัวก็จะสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้ตามจำนวนที่มากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ อย่าลืมว่า Boeing 737 เนี่ย เป็นเครื่องบินที่ ถือว่ามีการใช้งานเยอะมากในปัจจุบันมีถ้าผมเท่าที่ผ่านผ่านตาในเรื่องของตัวเลขมาก็คือมากกว่า 4,000 ลำทั่วโลกแล้วก็อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเกิดมีคนเสียชีวิตนี่ก็เป็นจำนวนต่ำมาต่ำมากมีการพูดถึงกันด้วยซ้ำว่า1 1 1อุบัติเหตุต่อ 10 ล้านเที่ยวบินอะไรทำนองนี้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาส เพราะฉะนั้น ปประเด็นหนึ่งก็คือว่าทุกๆทุกทุกอย่างที่เราพูดถึงกันตรงเนี้ยมันมีโอกาสจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดได้ทั้งหมดนะครับ อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเป็นนักบินเป็นคนทำแล้วก็อย่าคิดว่าเครื่องบินไม่มีโอกาสที่จะเสียแล้วอันก็เรียกว่า uncontrollable คือนักบินไม่สามารถทำอะไรได้เลย แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วทำไมถึงไม่มีการติดต่อสื่อสารออกมาจากนักบินณเวลา ที่ประมาณผ่านบินผ่านไป 1 ชั่วโมง 10 นาทีตรงนั้นน่ะเริ่มไม่มีการติดต่อหรือ หรือเรียกว่าอะไรมีสัญญาณสัญญาณตอบรับมาจากในตัวห้องนักบิน แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมก็คือในส่วนที่เออเริ่มมีการปัวปิดทานสปอนเดอร์ซึ่งอันนี้เป็นมันมันมนไม่สามารถที่จะใช้เอามาแปะประกอบกันได้นะครับ เพราะว่าในเรื่องของถ้าเป็นเทคนิคอลจริงๆเนี่ย โอกาสที่มันจะมีอะไรค่อยๆเสียไปในระหว่างที่มีมีเหตุเกิดขึ้นตรงนั้นนะมันมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของโครงสร้างที่มันเสีย การตกลงมาด้วยที่ vertical speed ที่สูงมากอย่างที่ผมพูดถึงนี่แหละที่เราทำวิดีโอกันไปก่อนหน้านี้ล่วงหน้าจะเห็นว่า ถ้าดูที่วิดีโออันนี้นะครับ เรื่องที่ที่ผมลอง หัวเครื่องบินลงไปเพื่อให้ได้มุม 90 องศาเลยเนี่ย จะเห็นว่าจริง ๆแล้วใช้เวลาจาก 29,100 ฟุต อันนี้เป็นในซิมูเลเตอร์นะครับลงไปจนถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที แม้ว่าผมจะใช้วิธีคาเครื่องยนต์ไว้ ไม่ใช่ไม่ได้ทำแบบว่าอันนี้จริง ๆ คือตั้งใจทำว่าถ้าเกิดโครงสร้างของเครื่องบินมันมีปัญหาแล้วคอนโทรลไม่ได้นะแล้วหัวมันปักลงไปเนี่ย ก็คือเครื่องยนต์ไม่ได้ถูกผ่อน แต่ถ้านักบินตั้งใจที่จะทำการ เรียกว่าทำการให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาอาจจะตัดเครื่องยนต์ แล้วก็ทิ่มทิ่มหัวเครื่องบินลงไป เพื่อให้มันลงเร็วขึ้น อย่างนี้เป็นต้น แต่ในนั้นผมวันวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ตัดเครื่องยนต์นะครับ เพราะผมตั้งใจหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการที่ อยู่ๆ เครื่องบินมันปักลงไปเฉยเนี่ยด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ความตั้งใจของนักบินเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วภาพมันเป็นยังไงเราลองดูในนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว จะเห็นว่ามันใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งกว่าจะได้มุม 90 องศา แล้วการพอที่จะไปถึงมุม 90 องศาแล้วอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นแหละ เครื่องบินก็ถึงพื้นแหละแล้วจะเห็นว่าวิดีโอเนี่ย เป็นวิดีโอสั้น ๆ มีเวลาแค่ประมาณ 2 นาที ไม่ถึง 2 นาทีแต่ว่าจากเริ่มของการใช้กดคอนโทรลคอลัมน์ลงไปถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีอย่างนี้กำลังจะถึงพื้นแล้ว เราเริ่มจากการที่ บังคับเครื่องบินเนี่ยที่เวลา 1 ที่เวลา 1.00พอดีจนกระทั่งไปแตะพื้นเนี่ย เกือบถึงพื้นเนี่ยไม่ถึงนาทีเห็นไหมครับ แต่อย่างว่าอันนี้มันคือใน ซิมูเลเตอร์มันก็จะไม่ได้เหมือนของจริงหรือว่าอะไรจนแต่ว่าก็ใกล้เคียง แต่ว่าเหตุการณ์จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงครับเพราะฉะนั้นเรายังบอกไม่ได้หรอกว่า มันเป็นด้วยสาเหตุใด แล้วก็สิ่งที่ผมทำก็คืออยากให้มองเห็นว่า พิษแอติจูดคืออะไรการที่มองว่าหัวเครื่องปักไป 90องศาเนี่ยจะมองเห็นว่ามันทิ่มดินมาก ถ้านักบินอยู่มีสติอยู่เนี่ย ต้องแก้ต้องพยายามแก้แตรว่าตัดเรื่องประเด็นว่ามันไอ้นักบินพยายามตั้งใจนะ คือแก้แล้วเรามีเวลาแก้ นักบินมีเวลาในการแก้ไขเพียงแต่ว่าแก้แก้ได้แก้ไม่ได้หรือ อะไรยังไง ตรงเนี้ยต้องรอกล่องดำอย่างเดียวเลยกล่องดำคือคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริง จริงผมมาคิดหลายแบบแล้วก็มองดูว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไร เกิดอะไรขึ้น มันมีนักบินอยู่ในห้องพอกผิดทั้งสามคน มัน มันเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจมาก สนใจมากว่า มันจะเป็น เป็น ยังไงเป็นข้อข้อมูลมันควรจะเป็น ยังไง สิ่งที่มันควรจะมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตมันจะออกมาในรูปแบบไหน ก็ล่าสุดคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่ามีการค้นตรวจพบตัวกล่องดำแล้วทั้งสองกล่องทั้ง ตัว CVR แล้วก็ตัว FDR CVR นี่เจอก่อน ผมในไหนพูดถึงเรื่องของกล่องดำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมพูดถึงไปแล้วในเรื่องใน ในในเพจนะครับ เราเจอ เขาเจอตัว CVR เมื่อวันพุธที่ 23 แล้วก็ถัดมาอีก 2 วันก็ถึงจะเจอตัว FDR เมื่อวันศุกร์ หลังจากนี้ข้อมูลต่างๆก็จะ ก็จะถูกถอดข้อมูลออกมาแล้วก็ มีอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเสียงการที่ได้เจอได้ได้เห็นได้ได้พบตัว CVR ก่อนเนี่ย การเปิดฟังเสียงถ้าเขาเปิดแล้วฟังได้เนี่ยในช่วงในช่วงวินาทีที่เกิดเหตุ 2 นาทีก่อนที่เครื่องจะชนพื้นเนี่ยมันต้องรับรู้อะไรบางอย่างแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่กับว่าทางการจีนเนี่ยซึ่งเป็นตัว เป็นผู้ทำการอินเวสติเกตต้องจากข้อที่ 1 คืออย่างที่พูดไปแล้วว่าเป็นเครื่องบินเที่ยวบินในประเทศ แล้วก็โอเปอเรเตอร์ก็อยู่ในประเทศจีนเอง เพราะฉะนั้นผู้ที่ ผู้ที่จะมีส่วนสอบสวนก็คือส่วนของสหรัฐอเมริกาที่มีเป็นเจ้าเป็นแอร์คราฟดีไซน์กับแอร์คราฟเมนูแฟคเจอร์แฟคเจอร์ของ Boeing 737 เรา ต้องรอรายละเอียดจากตรงนั้นนั่นแหละ เราถึงจะพอที่จะไปกันต่อได้ว่า ควรจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นณณเวลาเนี้ย ยังไปทำในเรื่องอื่นๆ หรือสมมุติฐานกันไปต่าง ๆ นานาไม่ได้ประโยชน์ แล้วเพราะว่าข้อมูลที่รีลีสออกมามันมีแค่นี้ แล้วก็มันมันไม่สามารถที่จะ แปลความไปได้มากกว่านี้แหละ คือเห็นอะเห็นอยู่แต่ว่าไฟเรดาร์ที่เราเห็นแบบนั้นน่ะ เชื่อได้แค่ไหนมันไม่ได้เป็นทางการ มันก็ยังอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้ การที่จะบอกว่าอะไรทั้งหลาย คือรอกล่องดำอย่างเดียวครับ อย่างที่พูด ณ เวลานี้ แต่ถามว่า กล่องดำทั้งหมดที่ได้มา เขาใช้เวลา ตอนนี้วันนี้เขาพบเมื่อวันศุกร์ ตอนนี้คือวัน ก็คือวันพฤหัสแล้วก็คือเกือบเกือบเจ็ดวันแล้ว จริง ๆ ผมมองว่าเขาน่าจะได้ข้อมูลหลายอย่างแล้ว แล้วก็มีมีรายละเอียดพอสมควรแล้ว แหละ ถ้าเขาถอดหรือฟังเสียงมาแล้วเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังมองอยู่ว่าการที่ แม้ว่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้น แต่ว่าการที่จะประกาศข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมาเนี่ยมันมันก็ยังต้องมีขั้นตอน มันต้องมีการไตร่ตรอง มันต้องมี ยกเว้นว่ามันเป็นอะไรที่มันเห็นแล้วเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองทั้งทุกๆฝ่ายเนี่ย มันเขาก็อาจจะออกข้อมูลมาได้เร็ว ซึ่งนะปัจจุบันเราก็คงจะต้องรอเรื่องของข่าวเพราะแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากอันนี้คือ ที่อยากจะพูดถึงคือข้อมูลที่เขาไม่พูด หรือเขาไม่ไม่เอาออกมาให้ เพราะว่าไม่เอาออกมาให้เรารับรู้แน่นอน ก็คือ ตามข้อตามตามในสไลด์ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่า non disclosure of record คือส่วนที่ปกปิดเป็นความลับ คือ คือมันมีประเด็นหลายอย่างทำไมถึงต้อง ปกปิดเป็นความลับทำไมถึงจะต้องไม่เอาออกมา เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเซนซิทีฟอิชูที่มันสามารถแตก รายละเอียดความคิดออกไปได้จนกระทั่งมันไม่สามารถควบคุมได้ แบบเนี้ย เรียกว่าสิ่งที่จะต้องถูกเก็บเอาไว้ ผมเอาลิสต์ให้ดู ส่วนที่จะต้องถูก ถูกเก็บเอาไว้คืออย่างเช่นประเภทสเตทเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องคนที่เข้าไป ทำการ investigate อะไรประเภทนี้ หลักฐานข้อมูลเอกสาร หรือการแม้กระทั่งการพูดคุยกับญาติหรือกับคน คือเรื่องที่เกี่ยวกับการ investigation ที่เป็น communication หรือว่า private information ไอ้ข้อถัดไปนะครับ medical info แต่กรณีนี้มันเป็นเรื่องของเรียกว่า whole loss ก็คือ คือคือเสียชีวิตทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ เรื่องรายละเอียดข้อมูลที่เป็น Privacy ทั้งหลาย Cockpit Voice Recording อยู่นมครับแล้วก็ Transcript ที่เกิดขึ้น จริง ๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เป็น non disclosure คือ ไม่ได้อยากให้เผยแพร่ แล้วก็เพราะมันเป็น sensitive issue คือต้องไปนึกกันต่อว่าจริง ๆ แล้วมันมัน sensitive จริงๆนะครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจคนเรื่องของการที่ครอบครัว family ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาแล้วมันมีมันมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมแล้วมันมันไม่ได้เป็นผลดี หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับภาพที่อยู่ในคอกพิทในระหว่างที่เครื่องบินอยู่นะแล้วก็สิ่งที่พูดถึง แม้กระทั่งความคิดเห็นที่เกิดอยู่ในเรื่องในระหว่างที่มีการ สืบสอบสืบสวนสอบสวนการอินเวส i g a t การ analyze ข้อมูลแล้วก็ที่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวไฟ recorder information ของเราเนี่ยคือคือสิ่งที่ เรียกว่า เราไม่เราเราจะไม่ได้รับออกออกมาอย่างเป็นทางการการที่จะอย่างสมัยก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบว่า voice เคสอื่นๆนะครับ แบบคอกปิดไวเลคคอร์เดอร์ของไฟนั้นไฟนี้อันนี้คือสิ่ง ที่ มันลีกออกมา ครับ เพราะจริงๆ แล้วโดยหลักการทำตามหลักการแล้ว มัน ไม่ ได้ มัน ไม่ได้ถูกเก็บเอาไว้เพื่อเอามาดิสซิบิวหรือเผยแพร่ให้ ให้ฟังกันแบบเป็นพับบิกเพราะว่าจริง ๆ แล้วมันถูกทำโดยกระบวนการที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วเขาฟังแล้วเขาเก็บไว้เนี่ยเพื่อที่จะละหลักประเด็นสำคัญคือป้องกันอุบัติเหตุอนาคต ทำยังไงสิ่งที่ฉันฟังได้ได้ฟังเหล่านี้ มันจะทำให้คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุทำให้การบินมันมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ได้ในอนาคต ในกรณีต่างอย่างนี้ต่างหากคือวัตถุประสงค์หลักของการทำ investigation เพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องได้รับ ถ้าได้รับออกมาก็หมายความว่ามันมีการปล่อยออกมาโดย คนที่อาจจะหวังดีไม่หวังดีกับใครอะไรก็แล้ว แต่อันนี้คือเราพูดนอกเรื่องไปนะครับ นี่อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้อีกในส่วนของ ตัวภาพการค้นพบ การตั้งแต่ภาพแรกที่เราเห็นว่าเนี่ย มีทีมในการสืบสวน ทีมในการเก็บข้อมูล ทีมใหญ่ที่ตอนนี้เขากำลังทำทำการเก็บข้อมูลที่บริเวณ จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่ที่เข้าไปลึก แล้วก็ยากแก่กันที่จะค้นหาพอสมควรเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลต้องใช้เวลานาน แล้วก็จะเห็นว่ามันมีข่าว อยู่ช่วงตอนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ identify DNA ของ ของของผู้โดยสารของผู้ที่อยู่ในคือการเก็บตัวอย่าง DNA มาแมทชิ่งแล้ว ชิ้นส่วนเสื้อผ้ารองเท้าอะไรทั้งหลายแหละ พวกนี้ต้อง identify หมดนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าเคสเนี่ย การตกลงมา มัน มันเรียกว่าแหลกสลายไปเยอะไปแบบ เรียกว่าไม่เหลือซากไม่เห็นซากเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ว่า ญาติพี่น้องอ่ะต้องต้องการทำพิธีกรรมทางศาสนาเงี้ยบางคนอาจจะต้องใช้อาจจะไม่มีเนื้อเยื่อในส่วนไหนที่ที่เอามาใช้ได้อาจจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มันอยู่ในไฟนะครับที่ identify ได้ว่าเป็นเจ้าของของของ เขาเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นแทนด้วยซ้ำ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็การ identify ทั้งหมดมันมันค่อนข้างยาก ใช้เวลาใช้เงิน ใช้ทรัพยากรเนี่ยอยู่อย่างเคสเนี่ยนะครับ จีนเขาใช้ทรัพยากรเยอะมากในการที่จะเก็บข้อมูลตัวอย่างทั้งหลายแหละ เดี๋ยวผมเอาดูให้ดูแผนภูมิภาพอันหนึ่งที่ผมทำไว้เองนะครับทำไว้ในในช่วงตอนที่ทำงาน แล้วก็ทำการบรีฟให้กับ คนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผมก็ขออนุญาตปิดรายละเอียดในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับ กับคนอื่นๆ แต่ว่าเป็นภาพคร่าวๆ ที่เกี่ยวกับเวลาที่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใครจะต้องทำอะไรบ้าง แล้วมันมีเหตุอะไรบ้างที่จะต้องทำเยอะแยะไปหมด อย่างที่เราพูดที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของ DNA มันเป็นเรื่องของการเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า forensic science คือการ identify ส่วนของ ชิ้นนี้เป็นของใคร เศษชิ้นส่วนเนื้อเยื่ออันนี้จะเป็นของใครอะไรประมาณนี้ครับ คือเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่มี มีดีเทลเยอะจริงๆ มีเรื่องของสิ่งที่คนจะต้องทำแม้กระทั่งเนี่ยดูอย่างเพชรเนี่ยครับ สัตว์เลี้ยงถ้าถ้ามีเนี่ยยังเขายังต้องต้องต้องเก็บข้อมูลและ identify เพราะอย่าลืมว่าไม่ใช่ไม่ คือสัตว์เลี้ยงก็เป็นที่รักของทุกคนของของเจ้าของอะประมาณอย่างเงี้ยนะครับ คือให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับ เพราะว่าแผนภูมินี้มันค่อนข้างรายละเอียดเยอะมาก ผมใช้เวลานานมากในการที่จะต้องอธิบายข้อมูลนี้ให้ได้ทั้งหมด ก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ crisis management ที่ต้องเข้าช่วยเหลือ มีถ้าเป็นเรื่อง international ก็ต้องมีการติดต่อสถานทูตญาติพี่น้อง โกลาหลวุ่นวายก็เป็นกำลังใจให้กับทีมของทั้งไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์แล้วก็ทั้งประเทศจีนในการที่จะทำการสอบสวนอุบัติเหตุอันนี้นะครับ แล้วก็ถ้าได้ข้อมูลยังไงก็เราจะมาอัปเดตกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นยังไงแล้วเราได้อะไรจากอุบัติเหตุนี้จากครูของเราที่เขาอุทิศตัวเอง ทุกๆคนก็ถือว่าเป็นครูให้กับเราเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งญาติพี่น้องของทั้ง 132 คน ในเที่ยวบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เอ็มยู5735เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นะครับ ครับ สวัสดีครับ